เอาอย่างนี้ทีนี้แป๊บนึงหันหลังชนกัน หันหน้าทางนี้ หันหน้าทางนี้ ใส่กันเลย ความบันไรมันเกิดแล้วอันีไปทางขวาครับเวกไปทางซ้ายครับ ใส่ท่อดังสด รับของรางวัลไปเลย เขาไม่ได้แข่งด้วย เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดียวเดียวเดียวเดียวยเดนี่ ทักแชทมา เออมาคุยไม่รู้เรื่องแล้ว เอาเร็ว ไอ้เนี่ยเนี่ยดังไอ้เนี่ยดังอ่ะ เดี๋ยวเจ้าของผลิตภัณฑ์ของ AP นะครับบอก AP เขาจะเดินแจกให้เลยนะครับ ไปกี่ใบซุปเปอร์คัพดีมหนึ่งใบดีมหนึ่งใบ ไอ้เอ็งเวได้ใบหนึ่งแรกเอ็งออกไปก่อนเวฟหนึ่งใบ เอาที่เหลือนะไม่รู้เขาอ๋อร้อยสิบใบหนึ่งตะวัน Oh, I mean,